ไปิฎกธรรม ในเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม พศ 2563ณสวนธรรมมิกราช ท่านพระยาธรรมมิกราช ได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อม ต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อท่านพระยาธรรมิกราช ได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อท่านพระยาธรรมิกราช ได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อม ต่อพระพุทธองค์ท่านแล้ว จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถาม พระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระจัมมาจัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าขา วันนี้ลูก อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกของพระอรหันต์ที่แท้จริงนะเจ้าค่ะ พระอรหันต์ที่แท้จริงนั้นมีบุคลิกเป็นเช่นไรหรือเจ้าคะเพราะถ้าตามความคิด ความรู้สึก ของคนที่คิดเฉยๆนะเจ้าค่ะ เราก็จะวาดภาพ พระอรหันต์ว่า พระอรหันต์จะต้องเป็นผู้ที่สำรวม สง่างาม นั่ง เดิน นอน พูด หรือทำอะไรก็ตาม จะต้องเป็นผู้เรียบร้อย สงบสงเงยม แล้วก็ดูแล้วเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้ คงจะเป็นผู้ที่ เห็นแล้วเราจะรู้เลยว่า องค์นี้คือพระอรหันต์แล้ว ตามความคิดนะเจ้าคะทุกคนก็จะจินตนาการ แล้วก็คิดแบบนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ แต่ พระอรหันต์ในความเป็นจริงที่หนู ได้ประสบพบเจอ หรือว่าที่หนูเห็น นะเจ้าค่ะ หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ ที่หนูเห็นว่าเป็นพระอรหันต์หลายๆ พระองค์ ท่านก็มีจริตวิจัย เฉพาะตนที่แตกต่างกัน บางท่านก็พูดไม่ค่อยเพราะ แต่พูดเรื่องจริง พูดโดยไม่ปนเปื้อนด้วยกิเลสตัณหา ฟังแล้วทะลุแจ่มแจ้งสว่างว่างเลย มีความเบาสบาย ไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในนั้น บางท่าน ท่านก็พูดเพราะค่อยๆพูด ตามจริตวิสัยของท่าน แต่พอเราฟังไป เป็นธรรมแท้ ก็จะทะลุว่างสบายไปเลย เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้ว พระอรหันต์ที่ลูกได้เห็นก็คือ ท่านจะทำตัวแบบ สบายสบายนะเจ้าคะคือเล่นกับหมาเล่นกับแมว คุยกับหมาคุยกับแมว ท่านก็จะอยู่แบบนั้นแบบสบายสบายนะเจ้าค่ะ แล้วก็บางท่านท่านก็เคี้ยวหมาก แล้วก็บ้วนน้ำลายใส่กระถนเช็ดปากท่านก็คล้องผ้าแบบธรรมดาของท่านนี่แหละ แบบสบายสบายเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านไม่เห็นว่าจะต้อง เก็ตท่าจะต้องเรียบร้อย จะต้องทุกอย่างต้องดูเรียบร้อยมากแบบนั้นนะเจ้าค่ะ คือ ท่านก็อยู่แบบสบายสบาย ตามธรรมชาติเลย เราดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรปรุงแต่ง ดูแล้วจิตสบาย สบาย ว่างๆ เป็นตัวของตนเอง ไม่มีกิเลส ไม่มีตัณหา พูดอะไรก็เป็นธรรมะเป็นหมดทะลุแจ่มแจ้งเป็นหมด แต่ท่านจะสำรวมในความดี ท่านจะพูดแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่มีกิเลสตัณหาเจือปน เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะ แต่ต่าง จากที่หนูเห็นที่แท้จริงก็คือ บางท่าน ที่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์ หนูเห็นหลายท่านพระพุทธเจ้าค่ะว่า เขาจะค่อนข้างที่จะ ทำท่า ทำทางดูสำรวมเรียบร้อย แล้วก็ใครจะเข้าหาก็ต้องคานเข่าเข้าไปหาจะนิมนต์ไปไหนก็จะต้องจัดเตรียมไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้าง ต้องให้ลูกศิษย์ไปดูบ้านที่จะนิมนต์ไปก่อนบ้าง เข้าหาหลวงปู่องค์นี้ พระอาจารย์องค์นั้นจะต้องเตรียมอย่างนั้นเตรียมอย่างนี้ สารพัดจะจัดสรรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ดูแล้วมันเหมือนท่าเยอะ ดูแล้วมันเหมือนติดความหรูหราติดความสุขความสบาย ดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติเหมือน พระละหันของจริงเลย พระละหันของจริงไม่เห็นจะต้องทำท่าทำทางให้มันเป็นยังไงเลย ท่านดูสบายสบาย แต่คนไหนที่พลาดคองจะต้อง เนี้ยบเนียนแล้วก็จะต้องเป็นอะไรที่ดูแล้วมันเหมือนกับว่าทำท่าทำทางทำทีเป็นเรียบร้อยไปอย่างนั้นเอง แต่คนที่ดูแล้วเป็นอย่างนั้นหนูเห็นว่าติดทุกคนเลยไม่เห็นจะเป็นพระอรหันต์สักองค์เลย พระพุทธเจ้าค่ะ พระอรหันต์ที่แท้จริงหนูดูแล้วท่านสบายสบาย ถ้าท่านจะเรียบร้อยก็เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นจริตของท่าน ถ้าท่านก็จะอยู่สบายสบาย ก็เป็นจริตของท่านแบบนี้พระพุทธเจ้าค่ะ หนูก็เลยคิดว่า พระอรหันต์ที่แท้จริง เป็นแบบไหนเจ้าคะ ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงทำเรื่องนี้ให้ลูกใต้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ พระอรหันต์ในความคิด พระอรหันต์ในความเป็นจริง พระอรหันต์ที่ชอบเอ็กท่า ทำท่าทำทางให้มันดูเหมือนกับเป็นพระอรหันต์แต่จริงๆ ไม่ใช่แบบนั้นนะเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดชงเมตตาแสดงธรรมนี้ ให้ลูกพ้าฟังด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะ ก็ดีแล้วนะพระยาธรรม ถ้าอย่างนั้นก็จงทำจิตทำใจให้มันสบายสบาย ทำใจให้มันผ่อนคลาย ทำจิตของลูกให้มันเป็นกลาง ทำจิตของลูกนั้นให้มันสว่าง ไม่มีมณฑิฐิ ความยึดมั่นถือมั่นตามความคิดความเห็นของตนไม่ยึดถือเอาคนไหนผิดคนไหนถูก ไม่ต้องนึกคิดถึงใครทั้งนั้นนะลูก ทำจิตทำใจให้มันว่างๆทำจิตใจของเราให้มันหลุดลอย เบาว่างสบาย เนื้อสภาวะทั้งปวงแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตาม เช่นนี้นะ เรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องที่อธิบาย โดยสภาวะธรรมภายนอก นั้นมันเป็นเรื่องที่ อธิบายได้ยากลูกเพราะพระอรหันต์แต่ละพระองค์ มีความแตกต่างกัน ตามจริตวิสัย แห่งแต่ละดวงจิตที่เคยสร้างสังสมบำเพ็ญมา ตามลักษณะวิสัยแต่ละดวงจิต ที่เคยเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นคุ้นเคยมาอย่างนั้น เมื่อครั้งสมัยก่อน เมื่อครั้งที่พระอรหันต์เกิดขึ้นมากมายที่ประเทศอินเดียก็มีพระอรหันต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปมากมาย หญิงก็มีชายก็มีซึ่งก็มีจริตวิสัยที่แตกต่างตามแต่ละดวงจิตที่เกิดมา แต่ทุกดวงจิตเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ปราศจากกิเลสตัณหา นั่นก็เป็นวัดใช้ได้ จะพูดเบา พูดดังหน่อย จะมีลักษณะแบบไหนเรียบง่ายหรือเรียบร้อย จะเป็นแบบไหนก็ตามลูกขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์ แต่ละรูป แต่ละดวงจิต มีความถนัดของตนเช่นไร วิสัยแห่งตนเป็นเช่นไร ก็เป็นไปตามธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของรูปร่างรูปลักษณะ การกระทำการเดินการนั่งการนอน ขึ้นอยู่กับลักษณะของวิสัยของจิตนั้นๆความเคยชินเป็นแบบไหนก็เป็นเช่นนั้น เรียกว่า ธรรมชาติของแต่ละคนก็แล้วกันนะ ความเป็นธรรมชาติในความเคยชิน ในภพในชาติการเวียนตายเวียนเกิดก็มีความเคยชินจากการถูกเลี้ยงดูมากก็มี บางคนกับติดความเรียบร้อยสับรวม พูดจะระมัดระวัง พูดค่อยไม่พูดเสียงดัง บางท่าน ก็พูดจะบกเวกเสียงดังก็มีบ้างเป็นธรรมดา แต่พระอรหันต์เหล่านั้น ท่านจะไม่ผ่านทำผิดคิดชั่ว ท่านจะไม่เหลือความผัวพันมัวเมาในสิ่งใด ท่านจึงเรียบร้อยในจิตใจของท่าน คือไม่คิดเบียดเบียนไม่ทำเบียดเบียน ไม่พูดเบียดเบียน แล้วก็ ท่านก็จะดำรงชีวิตไปในแบบของการรู้ตื่นทรงอยู่ใน พลังของจิตที่สว่างสวยรู้ตื่น ไม่มีการสั่งเวรสั่งกรรมใดที่ไปเบียดเบียนใครอีกต่อไป ท่านอยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือการยึดติดใดๆทั้งปวง จิตท่านจึงสว่างสวยพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องของไปในจิตใจ ที่ละกิเลสได้ ที่เห็นธรรมอย่างชัดเจนถึงซึ่งพระนิพพานแน่นอน จึงเอาแน่เอานอนกับสภาวะภายนอกไม่ได้ บางคนบางรูปบางท่านท่านเป็นผู้ดีมาตั้งแต่เกิด ท่านก็จะพูดดีพูดเพราะ ค่อยพูดค่อยจาบางท่านท่านเกิดกลางทุ่งกลางท่าท่านก็ถนัดกับการ อยู่ตามธรรมชาติของท่าน ตามยถาชีวิตของท่าน ท่านก็ประพฤติตนปฏิบัติตามวิสัยตามอิสระ แห่งความเป็นธรรมชาติ แต่จิตตั้งหลายเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่พ้นจากอสวะทั้งหมดแล้ว ไม่มีอะไรทำให้มัวหมอง กิริยาลักษณะท่าทางเป็นแบบไหน ก็เป็นเพียงแค่กิริยาภายนอก ไม่มีอะไรทำให้จิตกุ่นมัวเศร้าหมอง พระอรหันต์ทั้งหลาย จึงอยู่อย่างบริสุทธิ์ อยู่อย่างสว่างว่าง และอยู่อย่าง มีความสุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในจิตใจของตน เช่นดังที่ลูกได้กล่าวไปนั้น พระอรหันต์บางท่านท่านก็อาจจะมีจริตพิสัย ที่พูดแข็งพูดแรงพูดตรง แต่พูดไปภาษาพูดเหล่านั้นก็ไม่ได้เจือปนด้วยกิเลสอะไรเลย ฟังแล้วก็สว่างว่างไป คนพูดก็ว่างว่างไป คนฟังก็ว่างว่างไป ไม่มีใครไปติดอะไรในสมมติในคำพูดการกระทำอะไรทั้งหมด ทุกอย่างก็เลยว่างไป ไม่มีใครไปติดอะไรในคำพูด ไม่มีใครไปติดใจอะไรในเสียงที่ได้ยินได้ฟัง ไม่มีใครเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูก ทุกคนอยู่เพียงตาม ลักษณะของการสักแต่ว่าดำเดินชีวิตไป จึงเป็นสภาวะธรรมสภาวะจิตที่ว่างๆไป มันก็เลยไม่มีอะไรเป็นอะไร เช่นนี้ล่ะพระยาธรรม และการที่พระอรหันต์ บางองค์ก็อาจจะพูดเพราะพูดดีค่อยๆพูด มันก็เป็นเพียงกคจริต วิสัยกิริยาภายนอก ยึดเอาถือเอาไม่ได้ลูกเราดูที่ธรรมที่ท่านแสดง แสดงด้วยกิเลสตัณหา แสดงด้วยความว่างความเบา ท่านจะดูเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้ ถ้าท่านก็เป็นกิริยาธรรมชาติของท่านแสดงจากจิตจากใจ ไม่ได้ติดอยู่ในความสุขความสบายสิ่งที่ดีที่งามไม่มีกิเลสก็ถือว่าใช้ได้ ท่านจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม ถ้าหากว่าจิตของท่านเบาปราศจากกิเลสตัณหาต่างๆ ท่านพูดไปทำไปเพียงเป็นกิริยาเท่านั้น ก็เป็นพระอรหันต์ลงแต่จะอยู่ในแบบไหน จะไม่เรียบร้อยผงผางผุดจาวกเวกพวยวาย ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์ จะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่าย กิเลสไม่หมดก็ไม่ใช่พระอรหันต์ จะอยู่เรียบร้อยอย่างผ้าพับไว้ ถ้ากิเลสไม่หมดก็ไม่ใช่พระอรหันต์ ฉะนั้นพระยาทรรมเอ่ยเรื่องของพระอรหันต์จึงเป็นเรื่องสภาวะจิตใจภายใน มันจึงวัดกันไม่ได้ด้วยตาเปล่า แต่มันวัดกันได้ด้วยการกระทำ คือการทำชั่วทำในสิ่งที่ไม่ดี ยังยึดยังติดยังลุ่มหลงจมอยู่เป็นทาสแห่งกิเลสหรือเปล่า อันนั้นแหละคือสิ่งที่พิสูจน์ว่า ใช่พระอรหันต์หรือไม่ ซึ่งแต่ละดวงจิต ถ้าตนนั้นหมดซึ่งกิเลสแล้ว ตนก็ยอมรู้ดีว่าตนหมดกิเลส ถ้าตนยังติดกิเลสอยู่ มันก็ติดอยู่ในใจนั่นแหละลูก มันว่างไม่ได้ มันเบาไม่ได้ ไอ้นั่นก็ติด ไอ้เรื่องนี้ก็ติดสำรวมมากไปก็ติดสำรวม ไม่สำรวมก็ติดไม่สำรวม มันก็จะไปติดดีบ้าง ไม่ดีบ้างอะไรก็รู้สึกว่ามันจะไม่พอใจขุนเคืองในใจอยู่รำไป อันนั้นแหละไม่ใช่พระอรหันต์ ฉะนั้นลูกเอ๋ยถ้าเป็นพระอรหันต์นะลูก จะมีสิ่งใดที่มันกระทบมา ไม่กระทบมามันก็มีค่าเสมอเหมือนกัน ดีไม่ดีก็เสมอเหมือนกัน ทุกอย่างนั่นมันเป็นเพียงสั์แต่ว่า นั่นละคือพระอรหันต์ฉะนั้นปริยาธรรมเอ่ยลูกก็จงตั้งใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของธรรม ภายใน ลูก ก็จะเข้าใจ และเมื่อลูกเข้าใจลูกก็จะรู้ถึง คนที่เป็นพระอรหันต์เพราะรู้ถึงในจิตใจ ฉะนั้นปริยาธรรม พระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า ดูได้ด้วยจิตด้วยใจ อยู่ใกล้อยู่ด้วยอยู่ร่วมกันเรียนรู้ศึกษากันไป จึงจะรู้ได้ว่าใครคืออรหันต์ใครไม่ใช่ของแท้ ใครคือของแท้ ใครคือของปลอม มันต้องวัดกันโดยจิตโดยใจภายใน โดยการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงละลูกถึงจะรู้ ฉะนั้นถ้าลูกทั้งหลายปรารถนาที่จะรู้ จะเข้าใจว่าพระอรหันต์ที่แท้จริงเป็นแบบไหน ก็ต้องปฏิบัติจนจิตของตนเข้าถึง ภูมิของพระอริยเจ้า ในระดับ ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เข้าใจถึงพระอริยเจ้าในระดับที่ตนอยู่เท่านั้นละลูก แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่ในระดับใดก็เข้าใจระดับนั้น เมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งแก่ลูกเอง บุคคลผู้ที่ตาเขานั้นเห็นแจ้งแล้วเขายอมเห็นทุกอย่าง บุคคลผู้ที่หลับตาเดิน มัวแต่สมมติเอาคิดเอา ั้งแง่เอาว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ บุคคลผู้ตาบอดก็ย่อมมองไม่เห็นความจริง ก็จะสมมุติเอาก้อนหินมาเป็นทอง สมมุติเอาทองไปเป็นก้อนหินไปอย่างนั้นละลูกเพราะตามันมองไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงในลูก ก็จะทำไปอย่างนั้นเอง ฉะนั้นก็จงขัดเกลาจิตใจของตนนะ ให้จิตใจของตนสว่างสวย ให้จิตใจของตนนั้น มีดวงตาเห็นธรรม ลูกก็จะเห็นสว่างเจิดจ้าว่าอันไหนคือเพชร อันไหนคือพลอย อันไหนคือกรวด อันไหนคือสาย ลูกก็จะแบ่งแยกได้ และลูกก็จะเดินเก็บเพชรเป็นเม็ดเม็ดไป ลูกจะสามารถรู้ได้ ก็ต่อเมื่อจิตของลูกนั้นถึงซึ่งการบรรลุแล้ว ถึงซึ่งพระนิพพานแล้ว เช่นนี้ล่ะพระยาธรรม เอาละนะพระยาธรรม วันนี้ลูกก็มาเข้าเฝ้า ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแดนไกล ซึ่งได้รอบได้เวลา ที่ลูกนั้น ก็จะต้องเริ่มที่จะประกาศธรรมแท้ธรรมทั้งหลาย สู่โลกอย่างจริงจังแล้ว วันนี้ขอให้ลูกนั้น สมบูรณ์ในทุกสิ่ง ที่ลูกควรจะมี ควรจะทำประกอบด้วยกิจการงานลงสู่โลกเถอะนะ สาธุพระพุทธเจ้าค่ะ ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ และลูกก็น้อมรับพรจากพระพุทธองค์ ขอความสุขความเจริญรุ่งเรือง จงปรากฏแก่โลก เพราะลูกคือตัวแทนแห่งพระธรรม เมื่อความเจริญเกิดขึ้นแก่ลูก ความเจริญก็ย่อมจะก่อเกิดขึ้นแก่โลก ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ลูกกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเนตตาแสดงธรรมและชี้ทางสว่าง ให้ลูกทั้งหลายมาโดยตลอดนะเจ้าคะ ลูกจะตั้งใจ เผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ ให้กว้างไกลยิ่งใหญ่ ให้จิตทั้งหลายได้อาศัย ทางเส้นนี้เพื่อพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วล่ะนะ ลูกก็จง มุ่งมั่นตั้งใจต่อไป สาธุ